ตัวไหลเลยว่ะแล้วยังไงวายอยู่ข้างหลังเลย เออตู้เทคมา 5,200ครับผมอุ้ยวายมาอย่างนี้ 8,600 สวยงามไปเลยครับหมื่นกว่าไปแล้ว โอ้โหโคตรเอาเรื่องนะครับผม โอ้โหตัวแทงลงมาจังหวะตัวคูณสูงด้วยนะครับผมโอ้โหอย่างเอาฮะสองหมื่นสี่นะครับผม ไม้นี่โอ้โหยับเยินยับเยินอย่างเงี้ย สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ผมกับพี่หมี 4K นั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่สล็อตเว็บต้องไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะฮะอ่าอยู่เกม Y Coaster นั่นเองนะครับผมวันนี้พกทุนมาอยู่แค่ 750 บาทเท่านั้นนะครับ ไปดูเกมกันดีกว่านะครับไปดูกันครับผมเบ็ด10 บาทมาแรกนะครับผมโอ้โหว้าวไปแหมเปิดมาก็ว้าวโชว์ไปเลยอือยังจะว้าวอีกนะครับผมแหมมาโอ้โหเกินไปป่าโอ้โหใจคอไม่ดีเลยแม่ มาหน่อย มาหน่อยอืยังยังไม่มาสักอย่างเลย โอ้โห วายไปอยู่สลังอย่างนี้แหมสิบมาสวยงามหลังเจก็ไปต่อสวยครับผม แล้วยังไงตู้เทคมานะครับผมอืสวยครับแตกครับผมอ้าวมาดิครับ โอ้โหได้มา748 นะฮะ มาดิครับงามๆไปต่อครับผม มาเออแก้วน้ำมาสวยงามฮะ ไปต่อครับผม โอ้ย เออ ตู้เช็คมานะครับผมเออเจก็ไปต่อนะครับผม แล้วตู้มานะครับสิดมาแล้วผมอุ้ยวายอยู่วายสองสองตัวติดอยู่นี้ขอตัวเพลงหน่อย โอ้โหไม่เลยไม่มีตัวไหลเข้ามาให้หน่อยหรือไงวะแม่สเกตเตอร์ก็เพิ่งจะมาอืมนี่เฮ้ยเฮ้ยฮไม่ฟรีหน่อยเลยล่ะ โอ้โหไปงงขยับเบ็ดดอยดีกว่านะฮะโอ้โหว้าวไป แล้วยังไงต่อ อืว้าวไปอีกอะไปต่อครับผม โอ้โห อ่าสิบมาสวยงามแล้วไหลเป็นเจเข้าไปอีกครับผมแล้วยังไงโอ้โหสิบหมุนบางครับผม ดูกันนะฮะสิบหมุนนะครับผมมาโอ้โหวายอยู่สลับเลยแก้วน้ำมาสวยงามฮะแล้วไหลเป็นเจเข้าไปต่อครับผม เจเข้ามาอีกสนสนุกมาโอ้โหสนสนุกมาหนักละโอ้โหต้องเจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดนะครับผมอ่ะพอหมุนออโต้เท่านั้นแหละไหลดีไหลดีเอ อะไรอะไรก็ไหลดี โอ้โห ดูดิแม่พอเปิดหมุนเท่านั้นแหละ หมุนออโต้เท่านั้นแหละ โอ้โห ไหลไปที่เลยโอ้โหไหลตือนตือนไปสามพันกว่าแล้วนะผมโหแตกดิฮะไม้นี่แตกดิครับผม ไม่แตกไม่รู้เรียกว่าอะไรแล้วนะฮะไปครับผม โอ้โห หมุนออโต้ดีสุดครับผมบอกเลย ไปครับผมอยู่ที่ห้าหมุนนะฮะ อาร์ตวายมาครับผม เคกับเจมาสวยงามเนียได้ฮอตซับเข้าไปต่อ แล้วยังในจังหวะนี้ได้เคเข้าไปอีกนะครับผมโอ้โหสวยงามครับผมเอาดำอีกเจ็ดร้อยหกสิบเ้าเลยครับผมมาที่ห้าหมุนนะครับผม แล้วยังไงต่อ โอ้โหเจ้าน้ำมาสวยงามฮะ แล้วไหลไปมีเซลสนุกจับอะไรมองทันมันเยอะคิวเข้าไปต่อนะครับผมแล้วไหลเซนะฮะ ปูเทคเข้าไปต่อนะครับผม แล้วยังไงรถไฟเหาะลงมาไหมเอ้ยสุดมารถไฟเหาะลงมาอู้ ้ยสิครับผมโอ้โหพอไม่หมุนมืออะไรอะไรก็เข้าดีนะฮะโอ้โหแนะนำครับผมแนะนำนะหมุนออโต้ครับผมอย่าไปหมุนมือนะฮะหมุนมือเดี๋ยวชิบหายหมดเลยนะฮะเออหลังจากเจมาครับผมสวยงามฮะสิบมาต่อครับผมแล้วยังไงคอดอกโอ้โหก็คอดอกกลับมาครับผมก็มี654นะครับผมมาไปกันต่อครับผม แล้วยังไงต่อสิบมาเออสิบเคมาสวยงามฮะแล้วไหลเป็นอะไรไม่มาครับผมสิบอ่ะเออต้องอย่างนี้แล้วไหลเป็นเคก็ไปต่อนะครับผมี๋ยวยังเอเอมาอีกนะฮะโอ้โหไปมาอีกไหมเนี่ยอไม่มานะครับผมไม่มาไม่เป็นไรไปจัดไปทำงานนะครับผม เออนี่ใจเราที่ได้อยู่แล้วต้องมาลุ้นดูยกันนะครับผมกระเตื้องตัวฮะขอห้าตัวครับห้าตัวปะขอห้าตัวห้าตัวห้าตัว ไมได้นไปครับผมสิบหมุนครับผมมาเดี๋ยวยังไงวาวไปเดี๋ยวยังไงต่อ โอ้โห โอ้โห น้ำตาจะไหลโอ้ย หมดตัวเลยนะนี่ ตายแล้ว อือหือเดินไปฮะ เออ มาครับผมวายยกแหน่งฮะได้เคมาครับผมพันสี่นะครับผม แล้วยังไงก็ช่ไมเดียวโอ้โห ไปสามหมุนนะครับผม เอาวายมาสวยงามอ่าแก้วน้ำมาครับผม แล้วไหลไปเจก็ไปต่อนะครับผม แล้วยังไงต่อโอ้โหตามอยู่อีกเยอะนะครับ ยังตามอยู่อีกเยอะนะไปครับผมอีกสองหมุนนะครับผม ยังไงเจมาสวยงามนะขับดอกขับดอกโอ้โหขับดอกลงไปครับผมไ เฮ้ยเฮ้ยปีในฟีมันต้องมาฟีในฟีมันต้องมา มันต้องมา มันต้องมาแล้วฟีในฟีอ่ะมันต้องมาแล้วมันต้องเข้าแล้วเข้าไหมเข้าไหมเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเข้าไม่เข้าเออต่ออยู่นิดหน่อยนะครับผมเหลือกไม่รอดนะฮะโอ้โหมาดิครับผมคิวมาสองนานครับผมแล้วไหลเป็นสิบต่อนะครับผมแล้วยังไงเจโอ้โหเจไม่ลงนะฮะมาเอ้ย อืมฮอตดอกมาสวยงามฮะสามพันเอ็ดครับผมอ่าเจ้านางกระตูเทคแล้วก็อะไรอีกมองไม่ทันนะฮะอ่าคอนดอกกระสุนก็ไปต่อนะครับผม แล้วหลายเจเข้าไปอีกนะฮะ แล้วยังไงเป็นคูเจ้านางก็ไปอีกครับผม โอ้โหแตกดีครับ รออะไรดีครับผม โอ้โหกับฟรีในฟรีนะฮะ มาดีครับ 7,920นะครับผมอย่างสวย ไปกันต่อครับผม มาเอาสใจแป้วเลยนะครับผม ถจ้าน้ำมาสวยงามครับผมเขนดอกมาหรือเปล่าเขนดอกนี้มานะฮะไปฮะอยู่ที่ห้าหมุนครับผม ยังไงวายมาเออเคดูโอ้ยสิไม่มีตัวไหลเลยวะแล้วยังไงวายอยู่ข้างหลังเลยเออตู้เทคมา5ส0งครับผมอุ้ยวายมาอย่างนี้ 8,600สวยงามไปดิครับหมื่นกว่าไปแล้วโอ้โหโคตรเอาเรื่องนะครับผมโอ้โหตัวแทงลงมาจังหวะตัวคูณสูงด้วยนะครับผมโอ้โหอย่างเอาฮะ สองหมื่นสี่นะครับผมไม้นี่อื้อยับเยินยับเยินอย่างเงี้ยโอ้โหเอาเรื่องแพ้รผมสองไม้สุดท้ายนะฮะมาเดี๋ยวยังไงต่ออ่าแก้วน้ำมาสวยงามฮะเราได้เอเข้าไปต่อครับผมเดี๋ยวเป็นคูเข้ามาฮะเดี๋ยวยังไงเจเข้าไปอีกครับผมโอ้โหก็พันเกิดนะฮะไปไม้สุดท้ายแล้วครับผมเดี๋ยวยังไงต่ออือว่าจะแถมให้ปีในปีอีกรอบนะฮะ